ตายหมดไปแล้ว10สปินแรกนะครับนะจังหวะนี้ลุยกันต่อเลยละกันจัดไปอีก30จุกๆเรามาแบบสายโหดเลยวันนี้เรามาสายยัดดไปเลยยัดยัดแม่งไปเลยเกมนี้มีเกมนึงที่แบบว่าไหลโหดไหลมันอยู่ละไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะผมยัดยัดเข้าไปหรือเราวางช่องสามอย่างนี้ว่าไงอ่ะวางช่องสามอย่างนี้ว่าไงอ่ะโอ้โหไม่แตะได้ไง อแจมแจมเพื่อน สวยหูสกิเตอร์สองตัวขอยตัวนึงได้ไหมขอยตัวนึงได้ไหมไม่มาเว้ยเงียบจัดเฮ้ยเริ่มไม่สวยแล้วเพื่อน เริ่มแปลกๆเริ่มทรงแปลกๆละ เออน้องนี้ดีหลายๆไปเพื่อนหลายๆไปอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงมาอีกหน่อยนึงสวยนี่แล้ววายมาอย่างนี้สวยงามเลย แล้ววายเข้าช่อง3ช่อง4อย่างนี้ก็ไหลกันต่อไปเลยครับแล้ววายช่อง2อย่างนี้ไม่ทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วไงเต็มกราฟไปดอกนี้แล้วยังไงกันต่อดีละครับเช็ดเคเต็มกราฟอาลามแท้ไปเลยก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วนะซุปเปอร์เมกะไป1,200กว่าบาทเอาว่ะเอาเรื่องกระเบื้องแล้วเรื่องกระเบื้องแล้วอยู่ผมละวายช่องสามอย่างนี้ไปไงกันต่อดีครับไหลๆต่อหรือเปล่าไม่ไหลปะ ดอกเดียวแต่พันสองเลยนะเป็นสิบถือว่าเอาเรื่อง แล้ววายช่องสามมาโหแต่ไม่ไหลเป็นไปได้ยังไงนะเนี่ยเป็นไปได้จังไดขอแจมแจมขอแลมแลมสวยงามฮึบฮึบฮึบโอ้โหวายช่องสามมายังไงดี เอยขอไหลๆหน่อยดิเอ้ยเออยังได้อยู่ระวายกระดานในการแตกมาจังหวะนี้เต็มกราไปสวยงามผมแล้วไงกันต่อ น่าจะหมดกอกแล้วหรือเปล่า โอเคหมดกอกไปแล้วนะครับไป ขอยักขยับขยับเป็ดกันนิดนึงแล้วกันเนาะ ขอยักขยับไปเบ็ดยี่กันต่อเลยแล้วกันนะครับไปสิบสปินชาไป ยาวยาวผมยาวยาว รงมาดีแบบนี้ก็ยาวไปยาวไปเออเราดูวายช่องสองอย่างนี้ไม่ทำให้ผมผิดหวังแน่นอนสวยงามครึ่งกราบไปหมดแล้วยังไงกันต่อ แล้วยังไงกันต่ออย่างใดอยู่ไปครับผมไปกันต่ออีกนิดนึงขอยนิดนึงมากำลังมาดีแล้วก็ไหลๆกันไปดีวะหูเอ้กำลังมาดี นี่ไงแล้ววายช่องสองหุ่นสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เข้าไงสเก็ตเตอร์มันเข้าไงโหเราลิ้นกูพันแล้วเช็ดโคกเอ้ยสวยงามครับผมเข้าฟรีไปนะ จังหวะนี้ิบสปินจุกๆ ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมวดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับเพื่อนจัดปารีตามมาเพื่อนรีตามมาแล้วดูวายแล้วดูวายการันตีการแตกแบบนี้ก็สวยงามหลามแท้ไปดีครับแล้วยังไงกันต่อละครับแล้วยังไงต่อจังหวะนี้ไม่ไหลว่าเสียดายขอไหลๆหน่อยได้หรือเปล่าขอไหลๆหน่อยโหลวายช่องสามมาจังหวะนี้ว่ายังไงล่ะ ลุยลุยลุยลุยต่อให้เข้าฟรีก็ขอจำๆจหน่อยแล้วกันนะ นานๆที่ได้เข้าฟรีเกมนี้นะเพื่อนวายเข้าสวยอยู่วายเข้าสวยอยู่ทุนทะลุไป2,000แล้วนะ วันนี้ก็ทุนมาแค่400ตอนนี้ไป2,000แล้วผมถือว่าเอาเรื่องกับเบื้องแล้วจะจัดถือว่าแหลมดูวายช่องสามมาต่อจังหวะนี้ต้องไหลแล้วหรือเปล่าต้องไหลแล้วหรือเปล่ามา จัดมาสวยงามผมแล้วสเก็ตเตอร์สองตัวขอยตัวนึงมาขอยตัวนึงได้ไหมอีกตัวนึงฟรีนฟีเลยเนี่ยโอ้โห แต่ไม่เข้าอ่ะ เสียดายครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยกันต่อว่ายังไงกันต่อละครับ จังหวะนี้สวยงามวายช่องสามมาแล้วยังไง ไหลไหลไหมไหลไหลไปดิครับแล้ววายช่องสองมันไม่เคยนะมันให้ผมผิดหวังอยู่แล้วว่ายังไงดีวายช่องสองจัดมาโอ้โหไม่ผิดหวังก็แย่แล้วเช็ดขี้อะไรวะน่ะวายช่องสองไม่แตกได้อย่างไร มันมีอะไรผิดพลาดนั้นเทคนิคชัวร์ๆเลยนะ 3สปินสุดท้ายเท่านั้นนะผมจังหวะนี้สปินสุดท้ายแล้วหมดแล้วอ๋อโอ้โหหมดกอกเร็วจัดเลยวะได้มาเท่าไหร่มาเนี่ยเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเออก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเมื่อนะถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่สวยสวยสวยสวยสองสปินสุดท้ายเลย เคอุ้ยวายกำลังจะแต่งมาอยู่สวยงามขึ้นครับไปจังหวะนี้แล้ววายช่องสองวายช่องสองมาต่ออย่างนี้ก็แจวแจ๋วเลยดิครับมาดีเอาเรื่อง ไปขออนุญาตจัดอีกหน่อยนึงแล้วกันเนาะ เออเราถือว่าดีอยู่ ขออนุญาตจัดอีกามสปินแล้วกันมา วัดวัดกันไปวัดวัดกันไปตอนนี้ก็ทุนไปสองพันกว่าบาทแล้วนะ จาก 400 ถือว่าเอาเรื่องครับผม ถือว่ามาดีจัดๆเลย เดี๋ยวหมด30สปินนี้ก็จะรอดูกันนะ ว่าจะได้กำไรมาทั้งหมดเท่าไหร่นะ อาจจะทะลุไปสัก5,000อะไรอย่างนี้ก็ได้ลองดูลองดูรอแจ็คพอตแตกซะหน่อยแต่ดูว่าช่องสองมาสองตัวอย่างนี้ ก็แจ่มแมวดีครับ รออะไรใช่ไหมแจ่มแมวโอ้โหนี่เดียวเองว่ะแปดบาทคุณน้ก็จะแจ่มกว่านี้ ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ ขอจำแจมดอกใหญ่ๆหน่อยเป็นพันอะไรเงี้ยดอกเป็นพันเป็นพันนะมาหน่อยได้ไหม ฟิกเตอร์สองตัวหอยตัวนึงได้ไหมขอยตัวนึงแต่ไม่เห็นวิแววอะไรนั่นไง กูวอะไรไม่มีหลายสองสองใหม่แล้วจังหวะนี้ แต่มันยังเบาอีกแล้วอ่ะขอหนักหน่อยดิเพื่อน ไม่เอาเบาๆหนักๆแบบจังหนับอะไรเงี้ย มันเบาเกินนะเนี่ย เริ่มไหลรัวๆแล้วเริ่มไหลรัวๆแปลกๆแล้วเมื่อนะ ได้อยู่ยังไม่พ้นจากสองพันถือว่าโอเคอยู่ื่ิเต้นสองตัวแล้วคอยตัวนึงดีวะคอยตัวนึงคอยตัวนึงเพื่อเข้าฟรีในฟรีฟรีในฟรีโอ้โหฟรีในฟรีกูไม่มีลุ้นเลยแปดสปินสุดท้ายครับผมไหลลงรัวๆไปเลยครับผมตอนนี้ ไหลลงรัวๆไปเลยนะ ไม่สวยไม่แจ๋วแล้ว โอเค น่าจะรู้ชะตากรรมแล้วจังหวะนี้สปินสุดท้ายผมจาก 30 นะ หมับป้อยไปเสียนายอยู่วายช่องสามไ้วายช่องสามไหลหรือเปล่า ไหลหรือเปล่าวายช่องสามว่ายังไง ผมจังหวะนี้โอเคไม่ไหลแล้วนะครับนะ วันนี้ก็ได้กำไรมาพอสมควรนะพันกว่าบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอพันไว้เท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแรงใจผมกันด้วยนะครับ ผมและใครตามมาเล่นสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเองแล้วก็เราบอลเลตด้วยนะ มานาว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆ บ๊ายบาย สวัสดีครับ